ชมพูอธิตาพยักนะคะ มิสแกรนเชียงใหม่ 2022 แล้วรองอันดับ 5 มิสแกรนไทยแลนด์ 2022 ได้รับบรีฟมาจากทีมงานกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์แล้วนะคะแฟนดอม 3 คนนะคะจะมีการอำกันเกิดขึ้นค่ะคนมีการอำกันเกิดขึ้น ชมพูอธิตาพยักนะคะมิสแกรนเชียงใหม่ 2022 แล้วรองอันดับ 5 มิสแกรนไทยแลนด์ 2022 นี้นะคะชมพูมีกิจกรรม 1 กิจกรรมนะคะมาให้ทุกคนได้ติดตามไปพร้อมๆกัน ซึ่งตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ หลังจากที่ได้รับบรีฟมาจากทีมงานกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์แล้วนะคะ ก็พบว่าตามโจทย์เนี่ย เราจะต้องวิดีโอคอลหาแฟนดอม 3 คนนะคะ หรือคนที่เราคิดว่าเขารักเรามากนะคะ ก็จะมีการอำกันเกิดขึ้นค่ะทุกคนสำหรับบทบาทนี้นะคะชมพูก็จะบอกไปว่าชมพูเนี่ยมีเหตุผลบางอย่าง ที่จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ของรองอันดับ5มิสแกรน n d Thailand 2022นี้ และอาจจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เร็วๆนี้ด้วยนะคะ แค่ฟังแค่นี้ก็เศร้าแล้วใช่ไหมนะคะเนี่ยค่ะ เราก็เลยจะมาดูรีแอคชั่นของเขาทั้ง 3 คน และ3คนที่เลือกมาจะเป็นใครนั้นตามไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลเจ้าเมียวทำอะไรอยู่เมียกำลังขนของไปตลาดมาจะไดเจ้าที่คุยกับกองประกวดมาใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่า เขาอาจจะให้เราแบบยุติบทบาทเหมือนกับถอดตำแหน่งอะทำไมอะก็เหมือนกับแบบเรื่องปัญหาสุขภาพอะไรนี้ด้วยอะอย่างไปร้องเพลงอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องอะไรไม่สบายตลอดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอมาตอนนี้เหมือนเขาจะให้พี่อยากไปอัดรายการ พี่บอกว่าพี่ไปหาหมอมาแล้วที่ว่าเป็นซีดอะเออนั่นแหละแล้วนี่ก็แบบตอนนี้เหมือนมันก็มีข่าวแว่วๆมาแหละว่า อาจจะมีการแบบยุติบทบาทการทำหน้าที่นี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะแบบว่าให้มีแถลงข่าวเร็วๆนี้ด้วย เอาแล้วที่ผ่านมา คือใครพูดอะพี่นวัดเหรอ ก็เหมือนแบบข่าวมันมาจากพี่นวัดนั่นแหละ แต่เขาให้ทีมงานมามาคุยไงให้ให้คนในกองอะมาคุยเป็นเป็นแค่พี่ภูคนเดียวเหรอหรือว่าถ้าอย่างคนอื่นไม่สบาย่ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าแต่ของคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าแค่เฉพาะงานเนี่ยแต่ของพี่มันเป็นนู่นนี่นั่นบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออทำงานให้เขาไม่ได้อะไรเงี้ย ใหญ่อะมีแบบว่าเดี๋ยวต้องมีแถลงข่าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้รอฟังผู้ใหญ่ แต่ว่าพี่เขาบอกมา มันก็ชัดอยู่นะเขาโทรมาคุยว่าเออแบบว่า เหมือนแบบชมพูชมพูแบบมีปัญหาบ่อยกว่าเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดเป็นแบบนี้เรื่อยๆก็ทำงานให้กองไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเครียดอะที่ผ่านมาทำทำจะว่าไม่สบายแต่ก็ทำทุกอย่างนะไปประกวดแทนพี่ไป พี่เหมียวจะขำหรอทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะจะขำตอนที่ครูบอกว่าไปประกวดแทนพี่ไปจะประกวดแทนพี่ไปตอนแรกก็จะร้องไห้เมื่อกี้นี้คือแบบร้องไปแล้วนะ แต่ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยโทรหาก่อน ยังไม่ได้คุยกับแม่เลยอะแฟนคลับพี่ภูไม่ยอมหรอกประท้วงเราตั้งประท้วงเลย ใครเป็นแกนนำเหมียวเหรอใช่เรียจะเป็นแกนนำเหรอ จีมยวไปก่อม็อบตรงนั้นเนี่ยออฟฟิศพี่ภูอยู่ไหนนะออฟฟิศพี่ภูที่ไหนออฟฟิศมิแกนพี่ภูบอกไปนั่นแหละ เก่าจังนะจอชมพูออกไปอไม่ใช่ ไม่ใช่ไอ้เหมียวเราเล่นลรอเล่นลรอเล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพี่ภูต้องพี่ภูต้องเอาให้แน่ก่อนแล้วก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะไปชุมเพลิงไม่ใช่ไปชุมเดี๋ยวจะปาชุมกับ แก๊งเหนียว แก๊งไปเรื่อย ไปเปื่อยอะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไปหานะ วันไหนคะวันนี้แหละไหนๆก็จะไม่มีงานทำแล้วอยู่เดี๋ยวไปอย่าพูดเวอร์โอ้คนอย่างพี่คูรนะ ไม่มีใครเขาใอ้นี่หรอกใมันมีกี่งานที่ทำไม่ไหว มันมีกี่งาน อย่าไปทำแทนให้เหมือนชอบทำให้ตลกอะอย่าเพิ่งไปเครียดอะไรที่มันยังไม่เกิดอ่ะ มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหรอพี่ปูที่แบบปลดตำแหน่งอะนอกจากมันก็นอกจากเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะพี่มีอะไรจะบอก เข้าสู่ช่วงดาราล้อกันเล่น โดนแล้วสิ โดนเจ้โดนแล้วสิ สนุกเนาะ ต้องมาหานะ ไม่รักแล้วจังพักโดนจริงนะโดนทุกคนจริงเครียดเลยรอแล้วทำไมต้องเป็นเหมียวอ่ะ ก็พี่รู้ไงว่าเหมียวต้องแบบรักพี่ที่สุดแน่นอน ตอนแรกแบบจะร้องไห้ไงแต่ร้องไม่ออกร้องไม่ออกร้องไม่ได้พี่จะน่หน้าซึ้งมากเลยอ่ะ พี่จะยิ้มรอพี่มองหน้าเหมียวพี่จะขำเมื่อกี้อะขอบคุณนะรักนะ พี่น้องคุณนั่นแหละเสียเวลามากแล้ว จอดรถไว้คาตลาดเลยบายบายบายบายบายบาย จุ๊บจุ๊บโอ้โห คุณชมสภาพไม่ได้เลยนะคุณอิงทำอะไรอยู่ คุณอิงนอนอยู่ ไม่สบายหรอ มีเรื่องอยากจะมาคุยด้วยไม่รู้จะคุยกับใครดีอ่ะ ทีมงานแบบจะให้ไปถ่ายงานสักอย่างหนึ่งนั่นแหละ มี มี มีงานให้ทำอ่ะ แล้วเราก็บอกว่าเออแบบเราไม่สะดวกที่จะไปนู่นนี่นั่นพี่รวัดอะเขาก็เหมือนกับแบบว่า คือทำไมแบบชมพูถึงมีปัญหาบ่อยจังเลย อันนี้ยังจะเป็นนู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยทำไมปัญหาสุขภาพมันเยอะจังเลยแต่มันแบบมันทำงานให้กองไม่ได้นะอะไรเงี้ย อืมเขาก็แบบเหมือนกับแบบว่าเขากำลังเขาก็เขาก็ประชุมกันอะไรเงี้ยว่า เดี๋ยว อาจจะต้องแบบยุติบทบาทการแบบทำหน้าที่ตรงเนี้ยซึ่งพอฟังดูแล้วแบบมันเรื่องใหญ่อะมันก็ถือว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่อะก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือปลดอะแล้วเดี๋ยวแบบมันจะมีแถลงข่าวเร็วแล้วเดี๋ยวแบบมันจะมีแถลงข่าวเร็วๆนี้อะไม่รู้ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน พอฟังแล้วแบบนี่หูดับอะนี่ไม่รู้จะพูดยังไงอะแล้วคุณครูได้บอกใครบ้างอย่างเนี้ยก็มีบอกเหมียวบอกเหมียวไปแล้ว ว่าแบบ ต่อไปจะยังไงจะยังรักกูอยู่เหมือนเดิมไหมอ่ะรักก็เหมือนเดิม ไม่ทิ้งไปไหนแล้วโฟมโอเคหรือเปล่า ไม่เอาท่ามร้องยังบอกว่ารักนะรักเหมือนกัน้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยถามรู้สึกไงเหรอก็ช็อกนะแต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะ ก็อยู่กับพี่ตุ้มอยู่ดีแล้วงหวไม่ทิ้งอยู่แล้ว นี่ตอนแรกว่าจะไม่ร้องนะพูดคำนี้มาโอ้โหไม่เอาไม่ร้อง เนี่ยเขายังไม่ร้องเลยจริงก็อยากร้องแต่ไม่ได้ดูคนตรงหน้าดิร้องแงเลยอ่ะคุณนี่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงปะเรื่องที่บอสพูดเหรอเอาจริง ๆปัญหาตรงๆก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นน่ะคืออันเนี้ยแบบพี่ทีมงานเขาโทรมาไงเขาแบบ าก็บอกมาว่าเออมีต่อต่อกันมาอะไรเงี้ย ถ้าแบบมันจะต้องปลดจริงๆอ่ะทำไงอ่ะเอาจริงก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะ เพราะว่า สัญญามัน้นอยู่กับบอสอ่ะ เราก็ต้องยอมรับอ่ะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีใครทิ้งคุณผู้ชมหรอกแฟนคลับคนอื่นก็ไม่ทิ้งหรอกมีคนพร้อมอยู่ข้างคุณผู้ชมอยู่แล้วเยอะแยะ โหนี่ว่าจะไม่ร้องแล้วนะไม่เอา โหร้องจริงเลยอ่ะ ร้องทำไม ป็นอะไรไม่เอาไม่ร้อง มันี่ จะเล่าให้ฟัง คือจริง ๆ แล้วอะทีมงานอะที่เขาโทรมา คือ เขาโทรมาบีบให้อัมแฟนคลับว้าวแต่ว่าเนี่ย ดูเดือดแรงมากเออนั่นแหละดูดิแล้วเราเลยโดนไปด้วยเลยอะตอนแรกกะจะไม่ร้องนะโอ้โห ดักล้อกันเล่นคุณชมคือเมื่อกี้โทรไปหาเหมียว เหมียวบอก เดี๋ยวเหมียวจะตั้งม็อบเลย จะปะท้บเลยโอ้เนี่ยจะเจอเขาด้วยเนี่ย ขอโทษด้วย ที่แบบว่าไม่ไม่ได้บอกไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ ขอบคุณมาก รู้แล้วว่าแบบว่าความรักมันยิ่งใหญ่คือรักนะคะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย ี่เดือนคืออย่างนี้เมื่อวานเนี้ยทีมงานเขาให้หนูอ่ะไปถ่ายรายการอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละบอกเขาแหละว่าไม่สะดวกไปถ่ายนั่นแหละแล้วแบบวันนี้เขาก็เลยแบบว่าโทรมาบอกหนูว่าเออเรื่องเรื่องนี้คือพี่นวัดอะเขาประชุมแล้วเขาก็บอกมานะชมพูว่าตอนนี้มีแค่ชมพูนะที่แบบมีปัญหาสุขภาพนู่นนี่นั่นอยู่คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเวทีก็เหมือนแบบร้องเพลงร้องเพลงไม่ได้ชมค่ะหนูชื่อชมมากับดีแล้วก็มากับลี มาถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวไม่สบายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะให้หนูอะยุติหน้าที่การแบบเป็นรองอันดับ5มิสแกนไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ย แต่คือหนูไม่รู้ว่า โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันจริงหรอไม่ได้นะ หมายถึงว่าหนูเลื่อนอะหนูเลื่อนแค่ครั้งเดียวเหรอคะหรือหมายว่ายังไง มันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่า เวลาร้องเพลงที่หมอลำอะหรือยังไง มันเป็นฟิลนี้เหรอ แล้วเขามาว่าหนูทำไมอะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะแล้วคือถ้าสมมติว่ามันจะยุติ นี่คือยุติยังไงก็ไม่รู้อ่ะยุติคือปลดยุติหมายถึงว่าคืนวงเลยนะได่คือปลดเลย มันมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยถึงท่านท่านปลดอ่ะมันไม่ถูกมันไม่แบบ ไม่ยุติธรรมเลยอะแค่เนี้ย พี่วัดอะเขาค่อนข้างจะซีเรียส เพราะว่าปีเนี้ยมันเป็นปีที่แบบครบรอบ10ปีด้วยแล้วเขาว่าอยากจะแบบว่ามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าหนูอะเวลามีงานสำคัญอะไรให้ทำอะไรเงี้ย แล้วแบบหนูก็มีปัญหาตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่หนูหนูปฏิเสธเขาไปหลายงานหรอคะหรือว่ายังไงก็มีมีเมื่อวานนี้อะค่ะ แล้วก็มีคอนเทนต์แกล้งมาริมา แล้วช่วงนั้นหนูไม่มีเสียง ไงหนูก็เลยขอผัดเขาไป พอถึงวันที่ที่มันจะจะต้องถ่ายต้องอะไรแล้วอะ่ะหนูก็ยังแบบเสียงไม่มีอย่างเงี้ย มันก็ได้เลื่อนมาอีกแล้วจนมาเมื่อวานเนี้ยที่เขานัดให้เข้าไปถ่ายอะค่ะ อันนั้นก็เหมือนกัน อืมโอ้ยอ่ะออีกแล้วไอเอาเลิกเอาใช้มีอะไรคุยกับพี่ได้นะถ้าแบบถึงขั้นปวดนี่คือแบบเรื่องใหญ่จริงๆนะจะรับไม่ได้กับเรื่องนี้มากๆ เลยเพิ่งเพิ่งจะมารัดหนูอ่ะแล้วก็แบบมาเจอเรื่องแบบเนี้ยตาย ร้องไห้ไปหลายวัน ไม่ มันคงไม่มีอะไรมาก ไปกว่านั้นหรอกมั้งดูดูหนูแบบ หนูกลัวะไปบนให้หนูดีกว่าพี่ ไปหลวงพ่อสุธรดีกว่าไปบนให้หนูได้ไหมอะรับไม่ได้ มันจะเสียใจมากเลยแต่ขอให้มันไม่มีอะไรแบบร้ายแรงแล้วกันคงไม่ร้ายแรงหรอกพี่จะต้องไปบนแหละพี่เดือนหนูกลัว โอ๊ยมันคงไม่มีอะไรหรอกพี่เดือนจะเสียใจไหมถ้าสมมติว่าหนูแบบ ไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้แล้วอ่ะถึงจะเสียใจแต่พี่ก็ไม่เลิกรักหนูค่ะอืมพี่เดือนขอบคุณนะคะก็จะอยู่ตรงนี้แหละหนูรักพี่เดือนนะ แต่พี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ จริงๆ พี่แบบพี่ก็รักหนูแต่แบบพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไง ไปบนดีกว่าพรุ่งนี้พี่ไปวัดแต่เช้าเลย พี่เดือนคืออย่างนี้ที่หนูโทรคุยกับพี่เดือนอะเพราะว่า ทางกองอ่ะให้เลือกแฟนดอมมาสามคน ให้หนูอ่ะบอกพี่ๆทุกคนว่าแบบหนูอาจจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือแบบอาจจะต้องโดนปลดซึ่งจริง ๆ แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันคือเรื่องล้อเล่น เดี๋ยวจอมพูเนี่ยพี่เดือนฮัลโหลฮัลโหลพี่เดือน แล้ววันนี้ก็คือโดนกันไปสามคนหนูถึงบอกไงว่า หนูอยากให้พี่เดือนใส่ใส่ฟิลเตอร์นิดนึง หนูขอโทษ หนูขอโทษค่ะแต่หนูอยากจะบอกว่าสิ่งที่หนูได้ขึ้นมาคือสายตาแห่งความห่วงใยของพี่เดือนนะพี่เดือนน่ารักมากเลยนี่อยู่ใกล้ๆหนูจะวิ่งเข้าไปกอดเลยน่งนจริงจังมากเลยแล้วพี่เดือนบอกว่าพี่เดือนจะไปบนนะพี่เดือนน่ารักมากเาไปจริงนะ ไปจริงๆนะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ เมื่อกี้แอบมีกล้องอะเข้าเข้ามาในนี้นิดนึงใช่ปะหนูก็ว่าเฮ้ยพี่เดือนจับได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่เห็นพี่ไม่เห็น ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เดือนก็คือแบบว่าอันนี้ล้อเล่นต้องขอโทษด้วย มันเป็นภารกิจที่เขาบังคับให้หนูมาทำล้อเล่นล้อเล่นไม่เอาไม่ร้อง ขอบคุณมากเลย หนูเนี่ยเมื่อกี้หนูก็เกือบก็เกือบแบบน้ำตาซึมเหมือนกันนะพี่เดือนดูแบบว่าโหจะไปบนให้จะอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากเลยค่ะหนูขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจ มันเป็นภารกิจที่เขาให้มาทำจริง ๆ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจที่ชมพูได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ ขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ สำหรับสามท่านที่ชมพูได้เลือกมาทำคอนเทนต์วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งใจมาก ๆ รวมถึงตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้อัดคลิปทุกคนนะคะ ทำให้ชมพูได้รู้ว่าในเวลาที่ชมพูได้เจอเรื่องแย่ ๆ ก็ยังมีคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆชมพูเป็นกำลังใจให้ชมพูเสมอและก่อนจากกันไป อย่าลืมกด subscribe ช่องแกรนทีวีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเรานะคะ สำหรับวันนี้ชมพูต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ จากเรา